พริมที่หนึ่งเรื่องหลังคลอดหลายคนสงสัยนะคะว่าช่วงนี้น้องเบเบ้หายไปไหน น้องเบเบ้ยังอยู่แต่ว่าพักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็มีเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกาย เช่นเดียวกันจะมาพูดคุยกัน แต่ว่าเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณแม่หลังคลอดค่ะ ค่ะสองท่านในวันนี้นะคะคุณกิ่งเป็นคุณแม่ลูกสองเป็นตัวแทนของคุณแม่สายโบราณแล้วก็คุณตังเป็นคุณแม่สายโซเชียลสมัยใหม่สมัยใหม่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะ ดูไม่รู้เลยอะว่าคุณกิ่งเป็นคุณแม่สายโบราณแล้วก็ลูกสองคนโตนี่เจ็ดขวบแล้วไม่น่าเชื่อเลย่ถามคุณกิ่งดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงแบบ หันมาสนใจปัญหาของคุณแม่หลังคลอดเป็นเพราะเราอะคลอดลูกสองคนแล้วเร่มีปัญหาเยอะหรือเปล่าคะเลยหันมาสนใจเรื่องนี้ คือจริง ๆ ตอนคลอดลูกคนแรกนี่จะปัญหายังไม่เยอะค่ะพี่หมวยแต่พอมีคนที่สอง หนักกว่าเดิมค่ะมีอะไรเพิ่มเติมคะคุณหญิงปวดหลังค่ะ แล้วยังหนาวอีกส่วนคุณตังล่ะคะส่วนตังก็จะหนักไปที่เรื่องน้ำหนักค่ะ เป็นคนที่ชอบทานค่ะ ทานเยอะมากๆ น้ำหนักขึ้นมา 20 กิโล แล้วก็มีปัญหาปวดหลังหนาวง่ายทั้งทั้งที่ตอนนั้นน้ำหนักกับไขมันก็ยังเยอะอยู่ค่ะ นี่คืออาการที่คุณแม่หลังคลอดมักจะเจอถามคุณกิ่งก่อนดีกว่าเพราะทราบมาค่ะว่าทางด้านบ้านของสามีของคุณกิ่งเองเนี่ยจริงๆแล้วทำโรงงานสมุนไพรมา 30-40 ปีแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ก็จะเป็นในเรื่องของสมุนไพรธรรมชาติ 100%ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะตำรับสมุนไพรนะคะเรียกว่าเป็นการบำรุงสุขภาพโดยรวมค่ะ เป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะค่ะ ก็คือว่ามันจะรู้สึกเฮ้ยร่างกายเราอบอุ่นเนื่องจากว่าสมุนไพรมันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนค่ะพอทานแล้วมันก็จะอุ่นงั้นแปลว่ายาสมุนไพรของทางบ้านสามีเนี่ยคุณกิ่งไม่ได้ทานตั้งแต่แรก คนแรกยังไม่ได้ทานคนแรกเนี่ยตอนนั้นซื้อสมัยนั้นไอ้สมุนไพรที่ว่า เนี่ยมันเป็นแบบน้ำค่ะ แบบน้ำมีแอลกอฮอล์ กินไม่ได้ กินแล้วเมา เราก็ไม่อยากกิน คือเราก็ไม่กินเลยค่ะ เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาลูกคนที่สอง ตอนนั้นคือด้วยความที่แบบว่ามีการพัฒนามาละ เรื่องของมาตรฐานเรื่องของวิธีการกระบวนการผลิตอะค่ะ ก็เลย ทานตัวนี้แล้วก็ได้ผลดีจนคือตอนนี้ตอนนี้จะสองขวบแล้วก็ยังมีนมอยู่ ถามคุณตังบ้างดีกว่า ดูเป็นคุณแม่สมัยใหม่เลยทำไมถึงหันมาแบบสนใจผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรไทยอะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลค่ะ เป็นคุณแม่มือใหม่ แล้วก็ชอบอะไรที่ทันสมัยบังเอิญไปเจอรีวิว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดแล้วก็เข้าไปอ่านดูก็ทราบมาว่า โรงงานนี้ผ่านมาตรฐานการผลิตยุโรป GMP แล้วก็มีออยถูกต้อง ซึ่งตอบโจทย์เรามากๆค่ะ เลยตัดสินใจเข้าไปปรึกษาเขามีคุณหมอให้คำปรึกษาด้วยนะคะ เขาก็ให้คำปรึกษาดีมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทานอาหาร การให้นมบุตร แล้วก็การดูแลสุขภาพโดยรวมในด้านอื่นๆ ซึ่งปรึกษาได้ทุกปัญหาหลังคลอดเลยค่ะก็ทำให้ตังเนี่ยตัดสินใจสั่งมาลองทานดู พอทานแล้วก็ได้ผลลัพธ์ดีมาก ๆ ก็ทำให้เรารู้สึกว่าสุขภาพเราเนี่ย แข็งแรงขึ้น ร่างกายกลับมาเป็นปกติไวขึ้น ตอนนี้ลูกกี่ขวบแล้วคะคุณตังหนึ่งขวบสองเดือนค่ะ ก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะ ถูกไหมคะ อันนี้คือ มีส่วนผสมของอะไรบ้างคะคุณตัวนี้ส่วนผสมหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกสมุนไพรธรรมชาติล้วนๆะนะคะจะมี8 8สมุนไพรหลักค่ะ แล้วก็ส่วนสมุนไพรประกอบเนี่ยก็มีมากกว่า 30 ตัวเลยแต่ว่าจะมีจะมีเล็กๆ น้อยๆจะช่วยในสมุนไพรแต่ละตัว ก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันค่ะ จะเน้นในเรื่องของบำรุงร่างกายเป็นหลัก ช่วยเรื่องลดอาการอ่อนเพลียบำรุงเลือดอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะทดลองทานอย่างพี่หมวยอย่างเงี้ยนกล่องนี้นะควรจะให้พี่หาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะคุณพี งก็ถ้าเกิดว่ามีแม่ ๆ ที่ดูอยู่นะคะอยากอยากได้อยากได้ก็สามารถหาข้อมูลได้เลยเซิร์ช Google ได้เลยค่ะพิมนะคะ ชื่อสมุนไพรพิมหรือว่าหาดูตามร้านขายยาก็ได้ค่ะ เราจะมีขายตามร้านขายยาด้วย แล้วก็จะมีแบบเป็นไลน์แอดค่ะแอดพิมค่ะแอด P R I M ตามตามนี้เลยค่ะแอดพิมค่ะในไลน์แอดพิมของเราเนี่ย จะมีคุณหมอแพทย์แผนไทยคอยให้คำแนะนำเขาก็จะให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกินเรื่องการดูแลตัวเอง สุขภาพองค์รวมของคุณแม่นอกจากการ การทานสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยก็ยังมีวิธีการอื่นๆที่คุณหมอแนะนำให้ด้วยได้ ค่ะ แต่วันนี้ได้คำแนะนำเยอะเลยนะคะ จากคุณกิ่งแล้วก็คุณตางจะกลับไปปฏิบัติตาม ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยใช่ค่ะ ที่ให้เกียรติมาพูดคุยวันนี้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ส่วนคุณแม่หลังคลอดท่านไหนที่อยากจะดูแลตัวเอง ด้วยผลิตภัณฑ์พริมนะคะ สามารถเข้ามาร่วมเล่นเกมใน Facebook ของเราได้ วันนี้คุณกิ่งใจดีเอามาแจก 5 รางวัลค่ะ